สำหรับประโยค你好我们今天要离开普吉了แปลว่า สวัสดีค่ะ เราจะเดินทางออกจากภูเก็ตวันนี้ค่ะคำว่า你好แปลว่า สวัสดีคำว่า我们แปลว่า พวกเราคำว่า今天แปลว่า วันนี้คำว่า要แปลว่า ต้องการ离开แปลว่า ออกจากหรือไปจาก คำว่าปูจีแปลว่าภูเก็ตคำว่าลแปลว่าแล้ว สำหรับประโยค好的你们现在退房吗แปลว่า ถ้าคุณลูกค้า คุณลูกค้าจะคืนห้องเลยไหมคะ คำว่า好的แปลว่าดีหรือโอเคคำว่า你们แปลว่าพวกคุณหรือพวกท่าน คำว่า现在 แปลว่าเดี๋ยวนี้หรือตอนนี้ คำว่า退房แปลว่าคืนห้องหรือเช็คเอาท์คำว่ามาแปลว่าไม่